Thank you. Oh. Thank you. มีกำไรได้รู้ตอกันในจังหวะบัสโนวา Sometimes ยวนิดๆกูไม่ผิดนะ away. Krishna. 对。 我来兜。 we Nome. ้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับปิีรัตนาบทุกท่านเลยนะครับเราที่เคยนะรอบนี้ปิดท้ายกับรับข้ามคลองนั่นเองนะครับนั้นเดีครับผมขอจังหวะกันกลับมาด้วยนะครับกับแนวของรถลูกทุ่งย้อนยุคกันด้วยนะครับรู้สึกว่ารอบนี้นี่ถูกใจ